เอ็นกระดูกของเรา จงเอาไปเถิดยานวชิระ พระราชจิตจาพรเทิดยานวชิโร ทูตจากแดนมนุษย์ ราชาทรงให้สร้างสะบกรณีไว้สำหรับพระโอรส วันหนึ่ง เมื่อพระโอรสพากันเล่นน้ำในสะบกรณีได้มีเต่าตัวหนึ่งพัดหลงเข้ามาในสระ แล้วหาทางออกไม่เจอ จึงพยายามดำลึกลงไปใต้พื้นสระเพื่อหาทางออก ครั้นโผล่ศีรษะขึ้นมา เห็นพวกเด็กๆจึงดำลึกลงไปอีก พวกเด็กเห็นเต่า จึงตกใจกลัววิ่งหนีไปเฝ้า พระบิดากราบทูลว่า มียักษ์หน้ากลัวในสระเพราะไม่เคยเห็นเต่า พระราชารับสั่ง ให้ราชบุรุษไปจับยักษ์ตนนั้นมา พวกราชบุรุษทอดเหนำเต่าไปถวายพระราชา พระกุมารเห็นเต่าก็ร้องว่า พ่อ นี่ปีศาจนี่ปีศาจ พระราชาทรงกลิ้วเต่าด้วยความรักพระโอรส จึงรับสั่งให้ลงโทษเต่า ราชบุรุษคนหนึ่งให้ความเห็นว่า ควรเอาใส่ครกตำให้แหลก บางคนบอกว่า ควรเอาไปปิ้งกิน บางคนบอกว่า ควรต้มในกระทะเดือด แต่อมาตย์คนหนึ่งบอกว่า ควรจะโยนลงในน้ำวนแม่น้ำยมุนา แรงน้ำจะกระแทกมันให้แหลกละเอียด เต่าได้ยิน จึงโผศีสะออกมาพูดว่า เราทำผิดอะไรจึงลงโทษเช่นนี้ การลงโทษอย่างอื่นเรารับได้ แต่ท่านผู้นี้อยากช้าเหลือเกิน อย่าพูดอย่างนี้ พระราชาทรงดำริว่า เต่าตัวนี้กลัวถูกโยนลงน้ำวนแม่น้ำยมุนา ควรจะทำเช่นนั้น มันจึงจะทุกข์จึงรับสั่งให้ ทิ้งลงไปในน้ำวนแม่น้ำยมุนา เต่าถูกกระแสน้ำหมุน ดิ่งลงไปถึงนาคพิภพพวกนาบมานพกำลังเล่นน้ำเห็นเต่าจึงรับสั่งให้จับไปเป็นทาสเต่าคิดว่า เราพ้นจากเงื้อมมือพระเจ้าพารณสีมาได้กลับมาอยู่ในเงื้อมมือพวกนาคทำอย่างไรจึงจะพ้นไปได้ จึงหลอกพวกนาคว่าตนชื่อจิตจุลละเป็นราชทูตพระเจ้าพารณสี มาเฝ้าพญานาคทัตรถเพราะพระเจ้าพราณสี มีความประสงค์จะให้พระธิดาแก่พญานาคทัตรถนาคมานพนำเต่าไปเฝ้าพระราชา พระราชาเห็นเต่า ก็พอพระทัยสัพยอกว่า ผู้มีรูปร่างน่าเกลียดเช่นนี้ ไม่น่าจะเป็นนักการทูตได้ เต่ากราบทูลว่า ทูตจะต้องตัวสูงเท่า ลำตาลหรือพระเจ้าค่าตัวเล็กหรือใหญ่ไม่สำคัญ การทำหน้าที่ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสิ่งสำคัญกว่าทูตจำนวนแม่ของพระราชา ข้าพระองค์เป็นมนุษย์ ย่อมทำหน้าที่บนบก นกย่อมทำหน้าที่ในอากาศ ข้าพระองค์ชื่อกิตจูระได้รับฐานันดรศักดิ์ เป็นที่โปรดปรานของพระราชา เป็นผู้ปกครองในน้ำ เป็นราชทูตทำหน้าที่ในน้ำ ขอพระองค์อย่าดูหมิ่นรูปร่าง ข้า พระองค์เลย พญานาคทัตรถถามเต่าว่า พระราชา ส่ง ท่านมาทำไม เต่ากล่าวว่า พระราชาในชมพูทวีคิดว่า ควรเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกับพระองค์ ประสงค์จะให้เจ้าหญิงสมุทชาแก่พระองค์ จึงส่งข้าพระองค์มากำหนดวันรับพักธิดาพญานาคินดี ให้ทำสักการะ แก่ราชทูตจากโลกมนุษย์แล้วส่งนาคมานพสี่ตนไปกับเต่า พวกนาคมานพนำเต่าออกจากนาคพิภพเต่าเห็นสะบัวในระหว่างแม่น้ำยมุนา กับกรุงปาราณสี วางแผนหนี จึงบอกนาคมานพว่า พระราชาของเราตลอดจนพระโอรสและพระมเหสี ทราบว่า เราจะเที่ยวไปในน้ำจึงบอกให้เก็บดอกบัวไปถวาย เราจะลงไปเก็บดอกบัวในสระนี้ก่อน ถ้าเห็นช้าก็ให้พวกท่านล่วงหน้าเข้าพระนคร ไปเฝ้าพระราชาก่อนได้ แล้วค่อยไปพบกัน ที่พระราชนิเวศ นาคมานพเชื่อเต่าจึงปล่อยเต่านั้นไป เมื่อเต่าลงสะบัวได้ ก็แอบอยู่ไม่ยอมโผล่หัวขึ้นมา นาคมานพเห็นเต่าช้าเกินไป จึงแปลงกลายเป็นมานพเข้าไปเฝ้าพระราชา